ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน บทเรียนนี้ เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สำนักวิทยาบริการประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับการยืม การคืนหนังสือ ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับ หมวดความรู้ทั่วไป ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับหมวดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นที่4เป็นชั้นที่ใช้สำหรับ หมวดความรู้เกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณคดี ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร ห้องสาธิต ห้องประชุมทิวทัศน์ ที่ใช้สำหรับบริการทัศนโสตวัสดุ เป็นยังไงบ้างคะ ห้องสมุดที่นี่น่าเข้าใช้ใช่ไหมนะคะ ต่อไปจะเป็นการแนะนำมารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะเพราะเมื่อเราเข้าใช้ห้องสมุดแล้ว ควรมีข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดมีดังนี้ค่ะ ข้อ 1. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามนำขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน ข้อ 2. นำหนังสือไปเก็บไว้ที่โต๊ะพักหนังสือ ข้อ 3. ห้ามนั่งเก้าอี้สองขา ข้อ 4. ห้ามขีดเขียนหนังสือ หรือ ฉีกหนังสือ ข้อ 5. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยที่ไม่ได้ผ่านการยืม นครราชสีมาวันนี้ ขอพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งถือกำเนิดด้วยความมุ่งหวังของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ให้กับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาผ่านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสาธารณะ มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา มาควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในมีห้องจัดแสดง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ค่ะ นกำเนิดอารยธรรมมีการค้นพบมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีการศึกษาทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิต การอาศัยอยู่และกิจกรรมของมนุษย์โบราณตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสมฤทธิ์ยุคเหล็กรวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อตอบคำถามว่าทำไม นักโบราณคดีจึงเลือกศึกษาวิจัย ณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเป็นจำนวนมาก ห้องสมัยทวารวดี เป็นห้องที่จะทำให้เรารู้จักกับชุมชนโบราณ สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรก ที่ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ณเมืองเสมาราวพุทธศตวรรษที่ 12โดยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย คือการนำศาสนาพุทธและพราหมณ์ เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สมัยลบบุรี เป็นยุคสมัยแห่งวัฒนธรรมขอมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12ถึง18 โดยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อ ซึ่งสะท้อนอยู่ในปราสาทหินหลายแห่ง สมัยอยุธยา เป็นยุคแห่งการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา ซึ่งเริ่มต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีฐานะเป็นเมืองชั้นโท มีบทบาทสำคัญในการเป็นชนวนป้องกันการรุกรานของขแมรหรือขเขมรลาวยวน และเป็นหัวเมืองใหญ่ควบคุมขเขมรป่าดง ที่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาทำให้ได้มีการสร้างป้อมปราการให้มั่นคงแบบฝรั่ง โดยได้นำรูปแบบการออกแบบผังเมือง และสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะแบบ กรุงศรีอยุธยาซึ่งยังคงหลงเหลือปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ห้องสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นการดำรงชีวิตของชาวโคราชในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือว่าไม่ต่างจากสมัยอยุธยามากนัก ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดวีรกรรมทุ่งสทริดของคุณหญิงโม ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นเท้าสุรานารีในภายหลัง รแห่งอีสานในระยะที่มีมหาอำนาจตะวันตกกำลังดำเนินนโยบายแผ่ขยายอำนาจทางการเมือง เข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทำให้มีการปฏิรูปการปกครอง จัดหัวเมืองเป็นมณฑลเทสาพิบาล โดยใช้เมืองนครราชสีมาเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางทหาร โคราช ได้นำเสนอเนื้อหาในส่วนของดีโคราชที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยคัดเลือกบางส่วนมาจัดแสดง เพื่อบอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ ได้รู้จักว่าเมืองโคราชมีของดีที่ได้รับการกล่าวขวัญมาตั้งแต่อดีตคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน และพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ